ช่างภาพจับจ้องที่เอตอร์วีสองทัดนดูตัวแล้วโอ้ด้วยความสูด้วยความสนุกสนานครับเกิดขึ้นได้โอกาสนี้กลับตัวลงมาทั้งสองท่านปลอดภัย สุดยอด